ชัดเจนแล้วกลุ่มนี้เตรียมเฮรับ 7,000 บาทประกาศรับเงินพร้อมกัน วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 วัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 29 เมษายน 2564 ค่ะ และก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสาร มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งสำหรับข่าวสารในวันนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปเช็คสิทธินะคะสำหรับคนที่จะได้รับเงิน 7,000บาทในวันที่ 22 2พฤษภาคม 2564 นี้นะคะ ใครจะได้รับเงินในส่วนตรงนี้บ้างนะคะ เดี๋ยวเราไปเช็คพร้อมๆกันค่ะ ก่อนไปรับฟังข่าวสารนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ทางช่องด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆข่าวสิทธิประโยชน์ต่างๆ ข่าวเยียวยาต่างๆ จากทางรัฐบาลก่อนใครค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับโครงการเราชนะนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะ แจ้งว่ามีการต่อขยายเวลานะคะไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้นะคะ ซึ่งเราชนะกลุ่มพิเศษที่ลงทะเบียนรอบสุดท้ายสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราชนะกลุ่มพิเศษรอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2564 ถึงวัน วันที่ 9 เมษายน 2564 สามารถเช็คสิทธิเราชนะว่าผ่านหรือไม่นะคะ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไปค่ะ ซึ่งสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ www. เราชนะ .com นะคะ และเมื่อได้รับสิทธินะคะ จะได้รับเงินงวดเดียวเลยนะคะ 7,000 บาทในวันที่ 30 เมษายน 2564 ค่ะ และในส่วนของกลุ่มที่จะได้รับเงินจำนวน7,000 บาท ในวันที่ 22พฤษภาคม2564นะคะก็คือคนที่ไม่ผ่านการคัดกรองสิทธินะคะก็คือกลุ่มที่ไปเช็คสิทธิแล้วนะคะในวันที่ 28เมษายน2564นะคะแล้วคุณไม่ผ่านนะคะคุณสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ ี้ได้ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่เว็บไซต์เดิมนะคะ www. r a u c h a n a .com นะคะ จากนั้นนะคะในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จะเปิดให้เช็คสิทธิอีกครั้งค่ะ ว่าคุณผ่านหรือไม่นะคะ ถ้าหากคุณผ่านนะคะ คุณได้รับสิทธิ คุณจะได้รับเงิน 7,000 บาทนะคะในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ค่ะ ซึ่งก็สามารถใช้เงินตรงนี้นะคะ ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน นแบบสมาร์ทการ์ดนะคะ และก็สามารถนำไปรูดซื้อสินค้านะคะ ได้จนถึงวันที่ 30มิถุนายน2564 ค่ะ ก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะ เงินในส่วนตรงนี้นะคะที่จะได้รับกันในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 นะคะ ก็คือกลุ่มเราชนะกลุ่มพิเศษที่ลงทะเบียนรอบสุดท้ายนะคะ ระหว่างวันที่ 27มีนาคม2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 และก็ไปเช็คสิทธิในวันที่ 28 เมษายน 2564 คุณไม่ผ่านนะคะ คุณก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ทางเว็บไซต์ www. เราชนะ .com นะคะ แล้วก็วันที่ 21 พฤษภาคม คุณก็ไปเช็คสิทธิอีกครั้งนะคะว่าผ่าน ารหรือไม่ แล้วเงินก็จะโอนเข้าให้คุณในวันที่22พฤษภาคม 2564 ค่ะ ก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าหากเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ